เอ้ยให้ลุ้นว่ะ ให้ลุ้นว่ะจะเข้าหรือเปล่า จะเข้าหรือเปล่า ก็กดไปเลยดิโอ้กดไปเลยแม่งไม่เข้าเฮ้ยแม่งมาต่อโอ้แม่งเข้าฟรีเกมจนได้โอ้เป็นร้องเข้าฟีเกมว่ะ เป็นไงวะเนี่ยไปดูเลยว่ะ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 เอาไปสามสิบหมุนนะ ไป เกมนี้นะเป็นเกมฮิตในช่องนี้นะ ช่องนักปั่นตลอดมือหนึ่งนะโอ้โหดียคนขอมาเยอะนะว่ามาจัดมาจองเวสองนะ ก็เลยมาจัดให้เลยนะโหมาจัดปุ๊บก็ไม่แตกปั๊บเลยนะโหทำไมไม่ค่อยแตกเลยวะ รอบแรกอะ ที่เคยมาเล่นนะมันแตกดีนะโอ้โหตอนนี้ไม่ค่อยจ่ายเลยวะ่ะไปก็หมุนหมุนไปก่อนนะแล้วใครอยากเล่นเกมอะไรนะคอมเมนต์มังตายเดี๋ยวจะมาจัดให้เลยนะโอ้โหตอนนี้ก็หมุนไปก่อนนะหมดไปแล้วพันหนึ่งอ่ะเข้าฟรีเกมเลยหรือเปล่า เข้าฟรีเกมเลยหรือเปล่าเข้าเลยขออีกตัวเฮ้ยโหยแม่งเลยว่ะ เสียดายว่ะ ขอสามตัวก็ไม่ได้นะสามตัวก็ไม่ให้ เดี๋ยวดูมันลงมาดิ แล้วมันก็ไม่จ่ายเลยนะโหมาผิดวันก็วันเนี้ยจ่ายนิดจ่ายหน่อยก็ยังดีนะโหนี่มันเล่นไม่จ่ายเลยว่ะ ทุนมาเจ็ดพันนะ ตอนนี้ลงไปแล้วนะ เกือบสองพัน โอ้โห ไป อีกสามสิบบุญไปอ่ะ เอา้าห้าเหรียญจ่ายมาวายเชื่อม ดอกนี้ห้าเหรียญยังไปต่อจ่ายมาสี่สิบห้าแต่เบ็ดห้าสิบจะบ้าไปแล้วปะหมุนไปต่อ ไม่เปิดเทอร์โบนะ เปิดมันแดกแน่นอนนะปะหมุนไปก่อน โอ้โหแค่ไม่จ่ายเลยวะ่ะ จ่ายมานิดหน่อยก็ยังดีนะโหเล่นไม่จ่ายเลยว่ะ เอ้าเต็มแถวเต็มกระดานโหสองไผ่จ่ายมาเก้าสิบบาทอะไปหมุนไปก่อนนะตอนนี้โหเบ็ดห้าสิบไม่ค่อยจ่ายเลยว่ะ ไปอีกสิบแปดหมุนนะ หมุนไปก่อนนะ จ่ายมาหน่อยดิโอ้โหห้าไผ่เป็นวายว่ะยังมาต่อ หกสิบสองบาท อย่าจ่ายเลยดีกว่า ดูมันจ่าย โอ้โห ไม่คอมโบด้วยนะ คอมโบนะต้องทำไหมฮะคูณห้าเนี่ย ขอสักนิดนึง โอ้โห มันไม่จ่ายแล้วก็ฟรีเกมก็ไม่เข้านะ อ่ะสองไผ่จ่ายมาห้าเหรียญโอ้โห ดอกนี้สองร้อยสี่สิบอู้ยังมาต่อ พันนหึ่งร้อยสี่สิบโอ้ยวายังเชื่อมต่อ อุ้ยสองเหรียญจัดไป โอ้โหดอกใหญ่เลยดอกนี้ โอหเหมือนจะคืนทุนนะพันหกร้อยสิบสี่บาท ไปหมุนไปต่อ หมุนไปสิโอ้ยักช้าจริงๆไป โอ้โหสองเหรียญจ่ายมา โอ้ดอกนี้เต็มแถวเต็มกระดานอะไรก็ไม่รู้ เยอะแยะไปหมดอุ้ยวาย แถวสองแถวสามแถวสี่เชื่อมไปพันหกดอกนี้ โอ้โหบวกมาแล้ว โอ้ยไม่กะสองพันยิบสองบาท โอ้โหเอามาเจ็ดพันนะบวกมาพันกว่าแล้วตอนนี้ เอาหลงจู้ โอ้โหห้าเหรียญเต็มแถวขนาดนี้พันสามโอ้ยชุดใหญ่ ชุดใหญ่บอกเลยโอ้โห เลิกเลยไหมเนี่ย ผมมันจ่ายว่ะผมมาสองพันแล้วตอนแรกมันเงียบ ตอนนี้มันจ่ายแล้วนะ ไปผมไปต่อ ขอดูวีเกมก่อนดีกว่า ก่อนจะไปอ่ะเอ้าวายสองแถว โอ้โหมาร้อยสามสิบ โอ้ยังไปต่อ แต่ไม่ไม่ถึงขั้นแบบ ชุดใหญ่นะไปหมุนไปก่อนนะตอนนี้ไปสองเหรียญโอ้โหแถวสามไม่มาว่ะ ฟรีเกมมาแค่สองตัวทำไงดีวะไปเบ็ดร้อยเลยดีกว่าไป เอาให้มันจบเรื่องจบราวนะ ไปสักห้าสิบหมุนไป ขอจ่ายมาหน่อย ขอจ่ายมาหน่อยเบ็ดร้อยเนี่ย ถ้าเบ็ดร้อยเข้าฟรีเกมนะมันจะบันเทิงขนาดไหนอะคิดดูเองไปหมุนไปกันตอนนี้ยังไม่จ่ายอะไรเลยวะ โอ้โหได้มาหกสิบ แม่งเบ็ดร้อยให้หกสิบโอ้โห เอาสองไพ่คอมโบไหม อมโบมาต่อมังกรเขียวอะ่ะ ไปสองร้อยสี่สิบโอ้โหเอาสองไผ่มาดอกนี้ โอ้ได้แค่ร้อยยี่สิบว่ะเฮ้ย นี่มันเบ็ดร้อยนุ้ยไอ้เต็มแถวเต็มกระดาน เจ็ดร้อยสามสิบไปอีกสี่สิบห้าบาท โอ้โหยังมาอีกเจ็ดสิบห้าบาทแจ๋วว่ะ ไปไปต่อไปต่อ โหอยากดูฟรีเกมว่ะโอ้ยังมาต่อว่ะไป มาให้ลุ้นหน่อย มาให้ลุ้นหน่อยเฮ้ยเอ้ย ให้ลุ้นว่ะ ให้ลุ้นว่ะ จะเข้าหรือเปล่า จะเข้าหรือเปล่า ก็กดไปเลยดิ โอ้กดไปเลยแม่งไม่เข้าอุ้ยแม่งมาต่อโหแม่งเข้าฟรีเกมจนได้ โอ้โหเป็นร้อยเข้าฟรีเกมว่ะ เป็นไงวะเนี่ย ไปดูเลยว่าไป ไปดูไปดูไปดู เอาสามเหรียญมา เอาห้าไพ่มา ต่อดิโอ้ไม่ต่อ ไปไปไปมามามาเอาควายห้าเหรียญดิห้าเหรียญโอ้โหโอ้ยังมาต่อห้าเหรียญดิ โอ้ยังมาต่อห้าเหรียญแถวหนึ่งอ่ะ โอ้โหดอกนี้ ชุดใหญ่อยู่นะ สองพันสี่ร้อยสิบบาท ไป สงสัยจะได้เลิกว่า เอามา ลงมาโหยวาย เชื่อมดอกนี้บึม บึม บึม บึม ไป โอ้โหชุดใหญ่แน่นอนสามพันแปดไปแล้วนะ อุ้ย ฟรีในฟรีว่ะเฮ้ย ฟรีในฟรีเฉย โอ้โห ดอกนี้6,750โอ้ยฟรีในฟรีด้วย โอ้ยสเก็ตเตอร์แม่งลงมาสี่ตัว โอ้โห 18 หมุน บ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่านี่โอ้ยยังมาต่อ 18 หมุนนะ ว่าแม่งมีแสนแน่นอน ไป มาหน่อยเอ้ย เอาให้ประทับใจหน่อยดีวะ ตั้งสิบแปดหมุน โอ้ยเหลือสิบสามหมุนตอนนี้ ไปต่อ หลงตัวตัวแพงอ่ะไปต่อ โอ้วายโอ้ยวายได้ใช้ว่ะวายมาต่อชุดใหญ่ดีดอกนี้หกพันสองร้อยสี่สิบไป เลิกเลยดีกว่า บวกแล้วหนีหนีผู้หนีแน่นอน ปะอ้าวมังกรขาวอะเขาเรียกมังกรขาวมั้เออไป อีกสิบหมุนว่ะสิบหมุนสิบหมุน เอาสองไข่นะ สองเหรียญจ่ายต่อโอ้ยมาสองร้อยเก้าหมุนนะโอ้แต่ดีจัด แต่ดีจัดจัด ไปสองร้อยสี่สิบ จ่ายมาก่อนตอนนี้ จ่ายมาก่อนโอ้ยเจ็ดหมุนอุ้ย ยังจ่ายต่อ โอ้โหยังจ่ายต่อตัวแพงอ่ะ โอ้ยวายแถวสี่ ไม่ได้ใช้ว่ะ บวกมาพันห้าเมไปไป เอาห้าห้าไผ่นะ ไปต่อโอ้ยสองร้อยหกสิบ อีกห้าหมุนว่ะ โอ้โหยังจ่ายต่ออีกว่ะ เฮ้ย นี่มันพีจีที่เรารู้จักหรือเปล่าโอ้ยังมาต่อโอ้ยสองเหรียญว่ะต่อไปอีกบวกมาอีกพันสาม เรากดไวไวเอ้ย กดไวไวไม่ไม่เข้าเลยว่ะสองดอก อย่าไปห้าวกับมันนะ เอาวายเต็มแถว มูดอกนี้สองพันสี่มาต่อคูณสิบนะ คูณสิบไม่ เป็นเมกะเฉยๆนะสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบไป อีกสองหมุน เลิกเลย เลิกเลยอย่างนี้ มาต่อ อย่าไปกดเล่นนะ ถ้ากดเล่นเนี่ยมันไม่เข้าเลยโอ้โหเมื่อกี้กดไปสองรอบไม่เข้าเลย เอาสามเหรียญมา สองเหรียญต่อ วายใช้ไหม ใช้ไปสองไทยคอมโบมาอีกห้ายังมาต่อคูณสิบเนี่ย เอาไปพันห้าสิบอ่ะรวมเท่าไหร่ โอ้โหรวมสองพันห้าสามสิบนะพอพอพอเลยวันนี้ก็บวกมาเอาทุนมาเจ็ดพันอ่ะบวกมาสามหมื่นสี่พอดีว่า แนะนำเลยนะ ถ้าเล่นได้แล้วควรเลิกนะ เลิกแล้วก็ไปใช้ตังค์นะ ถ้าไม่เลิกไม่ได้ใช้นะ ยังไงใครอยากเล่นเกมไหนนะ หรืออยากเล่นเกมอะไรนะ คอมเมนต์มาข้างใต้นะ เดี๋ยวผมจะมาจัดให้นะ วันนี้ผมบวกมาเยอะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะ ผมจะได้กลับมาเล่นให้ดูใหม่นะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ